กางพูดคำเนี่ย เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่ทางเหนือเนี่ยเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งของทางเหนือเนี่ยทางเหนือเนี่ยจะนิยมทำให้คนสักการะเป็นรูปเกี่ยวกับโชคลาภนะครับทางเหนือทำเนี่ยเป็นพระสิ่งที่ทำเนี่ย เป็นไม้ทำจากไม้แกะสลักนะฮะถ้าเปิดดูรูปได้มันมีรูปอยู่ครับ แต่จริง ๆแล้ว ความเชื่อแรงผู้คำเนี่ย มาจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศม่าหรือเบียนมาในปัจจุบัน อืม นะครับโอเคขอเล่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านะ ที่พี่ฟังเมื่อกี้นะเพราะเป็นประมาณเรื่องประมาณสี่สิบปีมั้งน่าจะเกินสี่สิบปี อืมสี่สิบห้าสิบปีแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งเป็นนักสะสมเก่าตอนนี้จิตฐานะแล้วไปเที่ยวทางเหนือ ครับปรากฏว่าก็มีมีกลุ่มเพื่อนสนิทก็บอกสมมติคุณเอกคุณชายคุณหญิงกันเนาะ คุณชายเนี่ย มีแมลงผู้คำเนี่ยสนใจไหมอืมเป็นของประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีทั้งหมดสิบหกตัวสิบแปดคู่สิบหกตัวจะมะจริงเหรอ ของจริงเปล่าเพราะจริงๆคือ ของที่ในทำจากทองคำัวของจริงแต่ต้องข้ามไปฝั่งตรง ต้องข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะสองสามีภรรยาก็ไป ด้วยความที่เป็นคนนักสะสมของเก่านะจะพันยาไม่อยากได้ เพราะว่าเขาจะสะสมเฉพาะของเก่าที่ของไทยเท่านั้น แต่ถ้าเป็นของต่างประเทศที่มีมิีที่มาที่ไปเนี่ย เขาไม่เอาพอมาถึงประเทศเพื่อนบ้าน เนี่ยข้ามฝั่งไปเนี่ยคนประชาคนนี้ก็พาคุณชายคนหญิงไปดูปรากฏว่าเขาดูของเป็นเนี่ยปรากฏว่าเขาดูแล้วโอ้ใช่ว่ะมาพูดคำมีเปิดดูรูปแล้วครับ ครับ รูปตอนนี้อยู่บนหน้าสตรีมมิ่งแล้วครับ เคอันนั้นทำจากไม้แต่ที่ที่ของคุณชายคุณหญิงเห็นอ่ะคือทำจากทองคำเลย อืมซึ่งคุณชายบอกคุณได้มันยังไง ครับ เขาบอกว่า เป็นของตั้งแต่สมัยกษัตริย์พม่าในอดีตอยู่บนบัลลังก์ของกษัตริย์เป็นคือก็เนของประดับในบัลลังก์อ่ะแล้วช่วงที่อังกฤษอ่ะ เข้ามายึด ากเนี่ยก็เหมือนกับเอาสมบัติไปอ่ะทำให้คนในในนั้นอ่ะทางในนั้นอ่ะก็ต้องรีบดึงออกมาคือแกะอะไรได้เอาที่ตักตรงก็คือ เอาได้เอาเพราะนั้นเศรษฐกิจหมดอ่ะครับก็ชิมดึงออกมา จากบรรลังสิบหกตัว อืมแล้วก็ขายทอดตลาดป็นมาครับ คุณหญิงบอกอุ้ยไม่เอาว่ะกลัวคุณชายบอกถ้าเกิดซื้อแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องผิดกฎหมายแล้วเกิด คือเมื่อห้าสิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะว่า ช่วงนั้นเมียนมาเนี่ย ก็เริ่มเป็นทหารรัฐบาลทหารถูกไหมครับ การซื้อเสร็จปุ๊บก็ราคาสมัยก่อน หลักแสนเนี่ย มันไม่ใช่น้อยถูกไหมเขาปวดซื้อซื้อมาซื้อปุ๊บโดนจับอยู่นี้เนี่ยมันจะไม่มันคุ้มค่าเขาไงครับเขาเลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่าเขาก็เลยไม่ซื้อก็เลยกลับเมืองไทยกลับกรุงเทพ แล้วก็ไปเจอท่านอาจารย์ท่านเป็นราชการระดับสูงก็คุยกันเนี่ยผมจะไปเห็นผู้คำมาข้าราชการระดับสูงท่านเนี่ยไม่สนใจ อืมเพราะท่านเป็นคนที่สะสมของเครื่องรางแล้วก็ของอยู่แล้วไงก็เลยขึ้นไปดูปรากฏถูกใจซื้อมาเลย ครับ ซื้อมาเสร็จปุ๊บโอ้ดีใจเก็บแบบมันทองคำอ่ะดีอื ทำจากคออ่ะแล้วก็เก็บไว้อูดับดีแล้วคือแบบกินแค่ตับถูแบบอ๋ออย่างดีเลยนะ ไม่ตลับพกนี้หีบเลยละที่สะสมเครื่องรางของขลังอยู่ในหีบพระเลยแหละครับ แต่มีมาเขาซื้อกันมาไม่นาน ไฟไหม้บ้านเฮ้ยคนหนีมารับที่ผลเอาคนเกาะอะไรที่มีค่าที่ผลมาแล้วมีหีบพระอีกนี้ด้วย ครับ มันก็โอ้อะไรวะแต่เขาไม่ได้นั่นนะ แต่คุณทางหญิงนะไปคุยมาว่าไปคุยไปถามพระเอ้าอย่ายุ่งเลยกองพวกนี้มันไม่คุ้มค่าหรอกเพราะว่า มันมาจากที่ต่างเลือดอ่ะเป็นของบาลังและมีการฉีดกันในราชสำนักอ่ะครับปรากฏว่าหลังจากที่อาจารย์ที่เนี่ยพูดมาสมาก็ทำดีว่ามีนักราชการระดับนักการเมืองอ อยู่ได้ข่าวว่าหาอยู่หาของของของรางเนี่ยก็คือสะสมเหมือนกันเนยครับ ก็ได้ติดต่อมาที่อาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านเนี้ยอาจารย์บอกเออพวกนี้อ่ะรีบแปลสินทรัพย์เปถึงเพราะว่าไปไหม้ใช่ไหมก็เลยขายต่อให้นักท่านข้าราชการระดับสูงที่เป็นนักระดับการอันเนี้ยไปนี่ได้ไปเสร็จปุ๊บมันก็แรกๆก็มีปัญหาต่อไปทำไปทำมา ปัญหาในบ้านเริ่มบทะเลาะเบาแหวงกัน ระหว่างลูกตัวเองตอนรายการกันเนี้ยทำไปทำมา มีท่าไหนไม่รู้ ลูกชายให้คนตับไปของพ่อตัวเองฆ่าพ่อตัวเอง คือฆ่าคุณฆ่าพ่อตัวเองเลยอะหลังจากนั้นตำรวจก็สาวสาวไปสาวมาคนอีกคนฆ่าก็โดนสาวมาสุดท้ายตำรวจก็สาวคุณแจ็คว่าจ้าง ก็คือลูกชายของนักการเมืองท่านเนี้ยราชการนักการเมืองท่านเนี้ยครับสุดท้ายก็โดนดำเนินคดีบ้านก็เลยแบบพวกแม่ครอบครัวการตารนักการเมืองท่านเนี้ยก็เลยปัญหาคอนแทงคอนแทงเขาเริ่มเชื่อแล้วว่าตั้งแต่ได้แบงผู้คำสิบกว่าตัวนี้มาเนี่ยครับมันก็ทำให้ครอบครัวเขามีปัญหาเขาก็เลยทำดีว่า มันเป็นจังหวะหนึ่งที่มี นักธุรกิจระดับบิ๊กของประเทศไทยอืมก็สะสมเหมือนกันครับก็ติดต่อมาพันยาของรัชการระดับบิ๊กเนี่ยคือเลยถาให้เลยครับแล้ววีคิดว่าเศรษฐีตตวอนี้ยจะมีอะไรไหมอะไรเนี่ยพี่ คิดว่าว่าอะไรนะคิดว่าเศรษฐีที่ซื้อต่อไป เนี่ยที่สามเนี่ยจะเกิดขึ้นไหม ผมคิดว่าน่าจะมีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคล้ายๆ กันอ่ะ ปรากฏว่าไม่มีเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะราชนักทุนท่านเนี้ยท่านเนี้ย ครับทิ้งสายเชื้อพระวงศ์อย่าบอกรับสมัยตั้งแต่รัชนากสินต้นล้วเขาเขาเป็นคนที่เชื่อมโยงจากวงตระกูลนี้มา ไม่เชื่อมไม่เกี่ยวอ่า ที่ไม่สามารถพูดได้่องอะไรผู้คำที่เป็นของกลุ่มใดของพม่าไงอ่าอ่าแต่ที่ได้ครอบครองมา ครับแล้วไม่เกิดเรื่องนั้นรัฐอเมีการไปถักพระพระเขาบอกว่า ของบางอย่างต้องอยู่กับของกับคนบางคนเท่านั้น อืบารมีเท่ากันเพื่อสอนศีลสอนศีลไม่กินกันอ่ะบารมีอ่ะก็เรียกอะไรเท่ากัน คือนักธุรกิจท่านเนี้ย ถ้ามีชิ้นตตายของ กนต้องลงเก่า อ่ะ อืมอืมแต่ต้นทำใหู้ดง่ายก็เ้อามีเชื้อสายคุณปะก็เลยเขาเรียกว่าเหมือนว่าของมันเลือกคนถูกไหมพี่พีแบบนี้วีพูดแบบนี้ใช่เออถูกต้องดังนั้นของที่แปลผู้คำเนี่ยมันก็คือของกษัตริย์ครับ ดังนั้นเชื้อสายของนักธุรกิจคนเนี้ยก็มีเชื้อสายต้นตระกูลของกษัตริย์ไทยดังนั้นจึงมีบารมีสามารถครอบครองได้ อืมจึงไม่เกิดปัญหาอะไรกับครอบครัวของนักธุรกิจท่านนี้ครับ เรื่องก็มีเท่านี้ อันนี้ก็ถือว่ามันเป็น ลักษณะของอย่างที่เข้าเรื่องที่วีบอกเมื่อกี้แหะคือ ของบางอย่างอ่ะ มันเลือกเจ้าของ ของบางอย่างมันไปอยู่กับใครบางคนไม่ได้เพื่อที่จะแสดงผลลัพธ์ ในการที่จะเอื้อเกื้อหนุน แต่มันเป็นแค่ของผ่านมือเพื่อที่จะมาถึงใครบางคนน่ะ เรื่องนี้ผมเชื่อนะ พี่ เพราะว่า ผมเองเคยมีโอกาสได้รับ จะเรียกว่าไงอะ่ะเป็นสร้อยสร้อยอันหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่กับผมแล้วในช่วง ในช่วงก่อนนั้นนะก่อนจะมาถึงผมเนี่ยคือเป็นตะกุดพี่แล้วคนที่ครองตะกุดนี้ไว้อะคือเป็นตะกุดที่มาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งแล้ว เขาบอกว่า พระอาจารย์เนี่ย ไม่ไม่สามารถออกตะกุดเหล่านี้ได้อีกแล้ว คนที่ครองนี้ไว้อะ เกิดอุบัติเหตุตลอดเลยนะทั้งนั้นตะกุดเนี่ยทำให้แคล้วคลาด เออตะกุดเนี่ยเป็นตะกุดที่ทำให้แคล้วคลาด พุทธคุณเขาคือเรื่องเกี่ยวกับแคล้วคลาดแต่คนที่พบตะกุดชิ้นเนี่ยก่อนจะมาถึงอาป้าผมอะเจออุบัติเหตุเยอะมากนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า นิ้วนิ้วก้อยกับนิ้วนางข้างขวาเขาเนี่ยเหมือนแบบขาดไปแล้วนะฮะเขาบอกว่า มันไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายตะกุดอันเนี้ยมาอยู่กับผมและทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสรอดตายจากการจมน้ำ อืม อีกครั้งของมังสีแม่อาเป็นของเรา อ่ะ อืม แล้วตะกุดนั้นก็หายไปเลยนะตั้งแต่วันที่ผมจมน้ำ เหมือนแบบเขามาอยู่บางทีก็จะกระปาสิกระไปเลยไงใช่ ก็เลยก็เลยเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของผมในมุมนี้เหมือนกันนะของบางอย่าง เลือกที่จะมาอยู่กับเราเพื่อที่จะคุ้มครองเราจริงๆอ่ะอืมถูก างอย่างบางอย่างเนี่ยอย่างพี่รีเคยมีพระอะไรอยู่ดีหายไปเลยนะพระเป็นพระพระพุทธรูปเป็นไม่ใพระเป็นพระ พระสองท่านเลยแล้วกันท่านท่านตัตะกุดอ่ะดังนั้นในตลับในตลับพระนะือคือมีท่าน แล้วก็มีตะกุดอ่ะที่ที่หายไปเลยนะ คือหายจากคอไปเลย อ่ะถ้าดีในคอตัวเองนะแต่ก็ไม่มีอะไรนะแต่เราก็ไม่รู้จะมีเรื่องหรือเปล่าไงจะอยู่หายจากคอไปเลยอ่ะซึ่งบางอย่างของบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่า